เฮ้ยน้องเชอรี่ ฮัลโหล ชิบหายแล้ว เชอรี่ไหน นี่ข้าวเอง เฮ้ จะโทรหาสาวแล้วโทรมาติดเบอร์ข้าวเหรอเนี่ยมันยังไงพี่เซฮะ เชอรี่นี่ใครอะแล้วทำไมต้องไปรับด้วย มาเองไม่ได้เหรอเขาคงมาเองได้อะแต่พี่เซอะละเสนอตัวจะไปรับเขาใช่ไหมเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะจะตกสาวด้วยการไปรับไปส่งอยู่เรื่อย แล้วนี่ยังไง จะไปไหนกัน ไปไปื่องอีกแล้วเดี๋ยวฉันจะแวบบ่อยแล้วนะพี่เซเผลอไม่ได้เลยเผลอเป็นหายตลอดอะนี่จะมีสักวันไหมที่ข้าวตื่นมาแล้วจะเจอพี่เซอยู่บ้านอะ ไปทำงาน้ดูหนังใช่ซิทีเข้านะพี่เซไม่เคยพาไปไหนเลยมิแต่จะหนีออกไปอ่ะ A few moments later ข้าวคนเดียวยังไม่พอใช่ไหมล่ะ โอเค พี่เซอยากจะไปไหนก็ไปเลย ไปเลยนะเราไม่ต้องกลับมา ข้าวไม่สนใจแล้ว เชิญ นอนนอกบ้านอีกแล้ว